เอาเป็นว่าอีกคนหนึ่งที่ทำให้คุณประทับใจมากๆณเดชนคุกิมิยะนเดชคุกิมิยะครับไปร่วมงานกันตอนไหน คือต้องนี้ครับคือจริงๆ แล้วหน้าที่ของผมอะจะร่วมงานกับศิลปินในตึกแกรมมี่เท่านั้น งานของผมนะครับ จะตูนบอดี้สแลมบี้สุปริตหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มีภารกิจหนึ่งคือเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ช่อง3ครับทำคอนเสิร์ตร่วมกับจี m แกรมมี่ก็เอานักเอาเอานักแสดงก็คือพระเอกแถวหน้า 5คนมันชื่อคอนเสิร์ต4บวก1มั้งมั้นนะครับก็จะมีบอยปกรณ์มีมาริโอเมาเลอร์มีหมากปรินอ แล้วก็มีเคนภูมิ แล้วก็มีนาเดชคุกิมยะทำไมคอนเสิร์ตนี้เธอไม่เรียกฉันเนี่ยฮะ มันต้องมีความสุขมากๆอยู่ท่ามกลางคนหล่อน ใช่พี่ แล้วก็เป็นบกหนึ่งพระเอกแถวหน้าของของช่อง 3 เลย แล้วก็พี่จอนนี่ก็ให้โจทย์มาว่าต้องทำเนี่ยให้เสร็จภายใน 10 วัน เพราะมันจะต้องออนแอร์แล้ว คือคอนเสิร์ตถ่ายไปแล้วครับพี่ หน้าที่ของผมคือต้องมาตัดต่อทำรายการออนแอร์ในช่อง3 เราได้รับภารกิจภารกิจมาแล้ว ผมไม่ต้องใช้เวลา 10 วันแบบแบบโจรตัวมาก ก็คือไล่ถ่ายมาริโอ ไปตามกองถ่ายไปถ่ายบอยปกรณ์ไปถ่ายเคนบูภูมิ ไปถ่ายทุกคน ทุกคนน่ารักหมดคือต้องบอกพระเอกทุกคนน่ารักหมดนะครับให้ความร่วมมือดีมาก แล้วก็ต้องทีมงานเราไปแทรกคิวเขาพี่ไปขอเขาแบบ 15 นาทีแล้วพี่ครับกองละครผมขอเด็กแป๊บเดียว คือไปเสือกกองถ่ายเขาเขาก็น่ารักเขาอตรงนี้สิบห้านาทีนะสิบห้านาทีนะทุกคนก็รีบหมดเพราะเพราะเข้าใจว่าในกองละครมีคนเป็นร้อยนะมันไม่ได้ว่าพระเอกคนเดียวใช่เขาจะรอเรา ทำงานมันคือแบบได้เท่าไหนเท่านั้น ทุกคนเลย มีอยู่ครั้งสุดท้ายนะครับ ผมต้องไปสตูดิโอแบบอัดเพลง ครั้งน้ำจำได้จะมีนัเลนเดชจะมีนัเดชกับน้องยาย่าแล้วก็ข้างหน้าสตูครับมีแฟนคลับเป็นร้อยคนเลยร้อยคนแล้วเราต้องเบียดคือไปถึงมีเวลาสิบห้าทีนะพี่จอดรถเบียดน้องๆแฟนคลับเข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บแล้วหาที่ถ่ายทำปรากฏว่ากว่าเซตไฟอ่ะตอนเซตไฟนู่นนี่นู่นนี่มันเขาก็เร่งเราทีมงานบอก ปั๊บให้ 15 นาทีเท่านั้นนะจะต้องเอาแบรี่ไปแล้วปั๊บเราก็นั่ง ผมเองเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ไหมก็ต้องนั่งแบบ จัดไฟเองตั้งกล้องเองทำเองหมดเลยคือทุกคนแบบลุกนี้ลุกลนหมดเลย เพื่อให้มันเสร็จเสร็จปั๊บผมก็ได้ยินเสียง ให้ผมซอยบอให้ผมซอยบอให้ผมซอยบอให้ผมซอยบอแล้วก็ผมหันไปเป็นเป็นรองเท้าแตะหูหนีบครับช้างดาวแล้วก็หันไปปั๊บนเดชคูกิมิยะคือแบบ หล่อหล่อมากๆ แล้วก็หล่อหล่อทะลุชั้นดาวเลย คือผมบอกถ้าเป็นเป็นผู้หญิงผมจะให้เสียตัวให้เขาอะคือผมผมจะพีกายเขาคือหล่อมาก นั่นคือ นี่ถามเรื่องเด็กก่อนไหมนั่นคือแว็บแรกที่ผมเห็นแล้วก็เบอกว่าให้ผมช่วยบอสแล้วก็เขาก็จัดการไม่นี่เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้อง เขาก็จัดเอาไฟครับ ไฟปั๊บปั๊บตั้งตั้งขาปั๊บ ผมบอกไม่ต้องไม่นเดชน์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเดือดเ้อแล้วเขาบอกบอกเป็นหยังบอกเป็นหยังบอกเป็นหยังแล้วเขาก็ทำทำทำแล้วก็บอกเดี๋ยวผมช่วย ผมช่วยแล้วก็เซตเซตเซตแล้ว ผมก็บอกว่านเดชน ถ้าพี่เอาได้แต่เท่านั้นนะขอบขอบคุณมากเหลือ 5 นาทีตอนนั้นนะครับเขาบอกไม่เป็นไร พี่สัมภาษณ์ยาวเลย เดี๋ยวผมไม่กินข้าวพี่เอาเต็มที่เลย แล้วก็งานงานนั้นนะครับ ผมได้สัมภาษณ์ณเดชน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็สละเวลาอยู่กับเราแบบ ผมซึ้งเด็กผู้ชายคนนี้มาก ๆ ก็เลยจำชื่อแบรี่ณเดชกุกิมยะจนถึงทุกวันนี้จำจำเริ่มประทับใจตั้งแต่ช้างดาวเลยโอ้ประทับหันไปเห็นนิ้วตีนผมรักเลย คือบอกเลยนี่คือถ้ามีลูกชายอยากให้เป็นแบบนเดชกคุกิมิยะเลยครับ